งย้อนยุคไทยสู่สายตาท่านผู้ชมผู้นิยมการร้องและการรำผ่านทางด้านหน้าเวทีด้วยระบบไฟ แสงสีเสียงของอารมณ์ไลท์แอนด์ซาวทีมงานอาจารย์นักตีมากประสบการณ์ประสานมือนำเราสาวสวยระดับแดนหน้าทั่วฟ้าสวรรค์เพชรบุรี นักบัดนี้ขอจงมืออันสุเกียรตินำท่านเข้าสู่บรรยากาศของระบงย้อนยุค โดยพวกเราทีมงานวงดนตรีลูกทุ่งรุ่งอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ ณบัดนี้ครับ two 우리 자국 어, 앞으로 굉장히 시장 강타로 you. ขอพออีกครั้งให้ ับที่หน้าท่านนักดีและน้องๆนักรำสาวสวย ทั้งสี่ทีมนะครับการนมัสการพระเดชพระคุณนะครับ พระครูวัชระกิจจานุกูเจ้าอาวาสวัดตำบลนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการ นะครับ เจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่าต้องครไแม่ครัวไม่รักนักรำนะครับ ทั่วทุกชมชนทั่วทุกสถานที่ แล้วก็พี่สื่อมวลชนนะครับ ที่ตามมาเก็บภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับคคืนนี้นะครับร่วมสนุกกันนะครับ ในรูปแบบของระมงย้อนยุคนะครับ อ่ะนะครับธรรมเนียมของประมงยุอยุคนั้น นะครับ ก่อนจะเสียบาดเสียตัวนะครับก็รอบบาทกันก่อนรอบบาทรอบนี้ครับ ในจังหวะระบงครับเอาเชิญทุกท่าน